วันนี้มันหนาวอยากจะกอดใครสักคนขอแค่ใครสักคนที่จริงใจกับฉันหนาวทั้งตัวและใจถ้าเธอไม่ว่าอะไรขอกอดหน่อยได้ไหมเพราะตอนนี้หนาวเหลือเกินตื่นมาในที่เก่าๆและเช้านี้มันก็เหงาอยากให้มีสองเรา ก็เพราะว่าตอนนี้มันหนาว But my heart yeah colder colder ถ้าเธอเหนื่อยก็เพียงมา shoulder shoulder baby can you get me closer closer let me hug you be that's what I wanna told ya I feel like shawty I want you by my side yeah. ยิ่งเป็นช่วงนี้อยากให้มีเธอตั้งแต่ละน้า yeah. อยากให้เธอเป็น the only one ที่ยังเข้าใจ yeah. แม้วันพรุ่งนี้นะมันจะเป็นยังไง yeah. ตอนนี้อุณหภูมิหัวใจมันไม่แน่่าอ I just need somebody มาก่อนฉันเลยมันคงจะดีมัน to better But I don't care like me together วันนี้มันหนาวอยากจะกอดใครสักคนขอแค่ใครสักคนที่ทิ้งใจกับฉัน จอใครสักคนที่จริงใจกับฉันหนาวทั้งตัวและใจถ้าเธอไม่ว่าอะไรขอกอดหน่อยได้ไหมเพราะตอนนี้หนาวแ